เด่นที่สุดของชวนชมสายพันธุ์ไทยสุโขต้นนี้ก็คือกิ่งของเขานี่แหละครับ กิ่งเขาเนี่ยนอกจากจะโดกแล้วเนี่ย ที่พิเศษอีกอย่างก็คือว่ากิ่งของเขาไม่ยืดยาวนะครับ กิ่งสั้นมาก การจะทำให้กิ่งไม่ยืดยาวเนี่ยนะครับนอกจากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเลี้ยงดู การให้อาหารให้ปุ๋ย การได้รับแสงอย่างเพียงพอแล้วก็รวมถึงการริดใบให้เขาด้วย เหล่านี้แหละครับคือ ปัจจัยที่ทำให้ชวนชมกิ่งไม่ยืดยาว ส่วนของรากเนี่ยก็จัดรากให้แผ่แบบ 45 องศานะครับ รากก็มีขนาดใหญ่ และรากเนี่ยมีมิติมีช่องนะครับ มองทะลุมีมิติ แล้วรากก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะครับ ก็ถือว่ารากก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสำหรับต้นนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแต่งรากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ไม้เป็นชนชมที่ถือว่าได้อายุเลยนะครับสำหรับต้นนี้ เพราะว่ารามต้นของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับ น่าจะหลายปีแล้วล่ะครับต้นนี้นะครับ วิธีการเลี้ยงชนชมให้กิ่งของเขาไม่ยืดยาว รวมถึงการเลี้ยงให้เจริญเติบโต การจัดรากนะครับ ก็ท่านสามารถติดตามได้ทางทีวีชวนชมนะครับ เรามีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมด ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทีวีชวนชมนะครับ รวมทั้งท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไคร b e ให้กับเราด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ